นนี้นะคะสื่อที่เราจะได้ฟังหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะคะที่ชัดเจนนะคะว่าเอ๊ะประเทศลาว ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการใช้สื่อไอทีเพื่อการพัฒนาอย่างไรนะคะเพราะว่าเราได้เรียนผ่านมาแล้วว่า ถ้าเราใช้สื่อที่ถ้าเราใช้สื่อให้เป็นเครื่องมือที่ที่ที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยสื่อนั้นเนี่ย จะสามารถสร้างการพัฒนาได้นะคะ เพราะฉะนั้นในส่วนที่ทางฝ่ายนโยบายของเราเนี่ยได้ให้ให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นการบอกเรื่องราวว่า ประเทศเรานั้นเนี่ยมีการใช้ไอทีเพื่อการพัฒนา SME เหมือนกัน คือพัฒนาสาหกรรมเล็กกลางใหญ่เหมือนกันนะคะเล็ก S คือ small M คือ medium อ่าแล้วก็ E ก็คือ enterprise enterprise ก็คือเป็นธุรกิจขนาด ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะนั้นประเทศเราเนี่ยมีการใช้ไอทีเหมือนกันนะคะฝ่ายนโยบายก็จะมาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลลาวเนี่ยมีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้ไอทีในกลุ่มของผู้ประกอบการ SME อย่างไร ไปถึงไหนแล้วอย่างไรเงี้ยพวกนี้นะคะก็จะทำให้เราเออเห็นภาพนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะว่าประเทศ ที่พัฒนาแล้วเขาส่งเสริมนะฮะ ญี่ปุ่นก็มีการใช้อเมริกาก็มีการใช้สเปน ก็มีการใช้ ประเทศเราก็ใช้ และประเทศไทยก็ใช้เช่นกันนะคะ ก็ลองดูนะคะ เราเผื่อเราจะได้ความคิดดีๆจากสื่อที่เราจะดูถัดจากนี้ค่ะ และการยุคนี้และเป็นยุคเขาห้องว่ายุคไอซีทีเนาะไอซีทีและเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นทุกมือนี่และเป็นว่าซีอยู่กับไอซีทีเลยเนาะซีเห็นอันน้อยเพื่อนกับลิ้นโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนแหละมันจะมีทุกอย่างเลยคอนเนคกันอยู่แล้วเลย แล้วมันเป็นอัตโนมัติที่ว่าให้ไทยเขาจะมีไอเดียขึ้นมาว่าจะให้ธุรกิจตัวใดขึ้นมาเนาะโดยนำใช้ที่ว่า สมาร์ทโฟนอันนี้น้อยนะแต่เป็นการเชื่อมต่อเป็นการเอาข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันทางมีเป็นทางที่ประโยชน์สำหรับวัยวัยนุ่มวัยรุ่นและส่วนซิตี้เอ็กซชา์ดได้กำหนดออกมา หมายความว่ามีแสนสามสิบเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหน่วยวิสาหกิจที่ว่าขึ้นทะเบียนอยู่ในส่วนของเรา เขาจะสำรวจนี่ซิบสำรวจตัวที่ว่าบริษานขึ้นทะเบียนนะและอยู่ในจำนวนท่าน ได้สำรวจออกมาว่าผู้นำไส้ ICT มี 7,763องหน่วยวิชากิรกว่ามา6.2%ของวิชากิรทั้งหมดและผู้นำไส้อินเทอร์เน็ตมี 4,360 วิชากิรกว่ามา2.4ของหน่วยวิชากิรนะและมีเว็บไซต์ของตัวเองทั้งหมดนะมี 492องหน่วยวิชากิรที่มีเว็บไซต์ของตัวเอง ถือว่าการนำใช้ไอซีทีของวิชาคิดเุลาในการกันย่างยังต่ำหลาย กลุ่มคนหนุ่มคนสาว กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศลาวนะคะจึงได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไอทีในการที่จะพัฒนาตัวพวกเขาเองเนี่ยให้เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาร์ท SME หรือว่าเออ SME ที่ทันสมัย ยกระดับไปอีกนิดนึงเป็นสมาร์ทองค์ทบเนอร์หรือว่าผู้ประกอบการที่ทันสมัยเนี่ยนะคะเพราะนั้นตัวอย่างที่เราจะเห็นในคลิปที่ถัดมาเนี่ยเราจะเห็นทั้งจะเป็นคนหนุ่มสาวคนลาวที่ทันสมัยมากเลยนะคะว่าเขาได้มีการใช้ไอทีเนี่ยเครื่องมือไอทีต่างๆเนี่ยไปใช้เพื่อการบริหารจัดการเขาเขาเขาทำธุรกิจ โรงเรียนนะคะเขาใช้คำว่า college นะคะ college ก็คือวิทยาลัยนะเขาตั้งวิทยาลัยแต่ว่าเขามาเรียนไอทีว่าเขาจะใช้ไอทีเนี่ยในการที่จะประชาสัมพันธ์ในการที่จะบริหารจัดการระบบอของของวิทยาลัยของเขาอย่างไรเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาใช้ไอทีดีเขาประชาสัมพันธ์ดีแล้วเนี่ยคนก็จะมาเรียนกับวิทยาลัยของเขามากขึ้นนะคะ เป็นนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่น่าสนใจเลยนะคะ เพราะนั้น ไอทีเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้เพื่ออคนคนในชนบทหรืออะไรต่างๆสำหรับทุกธุรกิจเลย ก็จะมีเยาวชนลาวที่เป็นผู้ชายนะก็ทำเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของบริษัททำสื่อ บริษัทออกแบบกราฟิกอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเขาใช้ไอทีเข้าไปหนุนเสริมให้เขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะ เพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะว่าเออเด็กเราสมัยนี้นะคะคนรุ่นใหม่ คนหนุ่มคนสาวของเราสมัยนี้เนี่ยนอกจากพูดภาษาอังกฤษแล้วนะเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเขาใช้ไอทีได้ดี แล้วเขาใช้ได้กับทุกธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะธุรกิจโอท็อปของพ่อแม่ หรือแม้แต่ธุรกิจโรงเรียน ธุรกิจการศึกษาธุรกิจสื่อเขาใช้ได้หมดเลย ลองดูนะคะเผื่อเราจะได้ไอเดียค่ะ student, an uh, MBA student in London. So that my major is global business. Mm. So that uh, I found for this training is really helpful for me. Actually, I use the Microsoft Office every day that I study over uh, in London. So that the most important, uh, important thing that, that I found this course is really helpful for me is like Outlook. It can help me to send like uh, developed to many people, but I, I made it only one time. Ah. So another thing that I can I I got some skill from communications mm. and PowerPoint is very mm-hmm. helpful for me because I some skill. I don't know about that. Mm. So uh, I would like to use uh, my knowledge from this training to improve my family business. Like like in the past like my parents, they, they use only like paper and pen to write it down. So right now I want to improve to use like, uh, like IT in, into their company. แน่นอนเลยค่ะว่ากว่าเขาจะโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะเขาน่าจะได้เรียนรู้อะไรที่ดีๆว่า เอ๊ะ ในขณะที่กำลังเรียนหนังสือในขณะที่กำลังเติบโตขึ้นมาเนี่ย คนนู้นทำอะไร คนนี้ใช้ไอทีทำอะไร คนนี้ใช้ไอทีแล้วประสบความสำเร็จยังไง คนพวกนี้นะคะที่เป็นเยาวชนเยาวชนรุ่นจิ๋วที่กำลังเติบโตในระดับวัยรุ่นสู่ เป็นผู้ประกอบการหนุ่มสาวเนี่ยคนพวกนี้เขาจะใช้ไอทีในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะน่ารักมากเลยนะคะแล้วเราลองหันไปดูลูกหลานเรานะคะว่าเอ๊ะลูกหลานเราเนี่ยเล็ก ๆขนาดเนี้ย เราก็สามารถปลูกฝังในเรื่องของการใช้ไอทีเพื่อการประกอบอาชีพที่ดี ในใช้ไอที เพื่อการหนุนเสริมอาชีพที่เราทำอยู่แล้วก็ได้นะฮะอาจจะเป็นใช้ไอทีให้ลูกหลานเราเนี่ยไปเรียนไอที และให้เขามาช่วยในการทำประชาสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมการขายออนไลน์อะไรต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถทำได้ค่ะ สบายดีอ่ะมื่อนี้อ่ะ น้องเองชื่อปวินานมรนาแต่น้องเป็นตัวแทนมาจากวิทยาลัยคอมเซนเตอร์ ซึ่งวันนี้น้องเองก็ได้มีโอกาสที่ดีซช่งได้มาเข้าคววมโครงการยูสปาร์มากับโครงการ ICT Training สำหรับผู้ประกอบการในอนาคตของประเทศลาวซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีเชิงสอนให้น้องได้รู้หลายอย่าง เพราะว่าจะเป็นการนำไซต์ communication tools finance tools และการรวมทางเกี่ยวกับ Microsoft ต่างๆ ที่ใช้เข้าในการยุบเบียกต่างๆ ซึ่งน้องเองหลังจากนี้จบไปแล้วก็มีความฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งเมนธุรกิจท่านอาหาร และน้องคิดว่าน้องจะนำไส้เทคนิคเหล่านี้เข้านำเข้าใช้ในการเฮ็ดเบี้ยของน้อง เพื่อเฮ็ดให้เบี้ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเฮ็ดให้การเฮ็ดเบี้ยมีความสะดวกสบาย และพร้อมเดียวกันได้กันได้มีการประหยัดเวลาการเป็นการประหยัดคือแมรีซอส แล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างของเฮาลงพร้อมด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบใจพวกเอื้อยๆ ที่มาจากประเทศไทยซึ่งมาเป็นเทรนเนอร์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้จะโบสำเร็จได้ถ้าโบมีพวกเอื้อยๆ ทั้งหลาย ที่มีทั้งความดุมันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความมีน้ำใจ ซึ่งนำมาสู่คนเรา และน้องเองในฐานะเป็นคนลาวคนหนึ่งแล้วกันซึ่งได้เข้าความโครงการนี้ ก็ก็จะนำเอาความรู้ที่น้องได้มานั้นไปนำไปบรรยายต่อให้พวกมูและกับพวกน้องๆที่บ่มีโอกาสได้เรียนเพื่อเฮ็ดให้ เพื่อเฮ็ดให้ใบนุ่มเราเป็นนักประกอบการภายในอนาคตให้ได้ขอขอบใจ25ปียังไม่จากวิทยาลัยลาวอเมริกามาความ กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเรียนรู้ทักษะการสอนของไอ้เพื่อยทุกคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาสอนเกี่ยวกับการใช้ทักษะไอทีหรือว่าการใช้แนวโน้มความคิดความที่ซีดำเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป ที่เข้าอซีแล้วกับ เงินรู้ได้หลายเติบเพื่อไปหมุนไส้เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวแล้วการการที่ไปใช้เกี่ยวกับการเฮ็ดเบี้ยและการการลงทุนอย่างต่างๆ การขอบใจสำหรับทีมงานที่มาห่วมพาเหตุธุรกิจและกิจกรรมหลายๆกลุ่มนี้สบายดี ค่อยเองซื้อเพชรสมรวงสภาอายุสักแปดปี ปัจจุบันนี้ค่อยกำลังเปิดห้างธุรกิจของตัวเองเพื่อค่อย ขายข้ามหมล้วแล้วก็ตัดเสื้อของเขาเอาเนาะร้าสิ่งที่เป็นแห่งจริงใจค่อยมีความคิดจะมีนธุรกิจคือว่าค่อยอยากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับผ้าไหมตัวนี้เมียนอยากส่งเสริมให้คนลาวเขาคักในสิ่งที่เราเป็นลาวเนาะแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมของลาวคือการมีสิ่งแล้วก็แพร่ใหม่ของลาวเขาเนาะแล้วก็นมาณที่นี่เมียนยากขอบใจเนาะ มายังสินเล้าอินเดียที่ว่าเพ็นไทยมาห่วงสุขภมินี้เนาะแล้วก็ขอขอบใจมายังเทรนเนอร์ทุกคนเนาะเดี๋ยวเพิ่นฝึกเกี่ยวกับไอที่ซึ่งผ่านมานี่ค่ะพระเจ้าข่อยไม่เคยพู้เลยเรื่องไอที เรื่องเว็บไซต์เรื่อง Facebook เรื่องขายทางออนไลน์ แต่ว่าได้มาฝึกในระยะสองสองมือเนาะข่อยได้พู้เกี่ยวกับไซต์เกี่ยวกับไอทีไซต์ออนไลน์แต่กับ เมื่อคืนนี้คือว่าจะมีเว็บไซต์ใหม่ของตัวเอง